คนหน้าตาหล่อหน้าตาสวยทุกท่านด้วยนะเออเฮ้อวันนี้เรามานำเสนอเกมโรมาอยู่ในค่าย XO นะครับ ผมบอกเลยว่าตอนนี้โรมาเอาอัปเดตใหม่นะผมรออัปเดตใหม่ อัปเดตใหม่ไงนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เปอร์เซ็นต์การแตกนั้นสูงมากครับผมอัตราการแตกนั้นสูงมากสูงมากไม่เท่าไหร่ครับ ผมตอนเนี้ยทางเอ่อที่เนี้ยผม เขาแจกนะครับผมเขาแจกโปรโมชั่นที่แบบโอ้โหดุเดือดมากครับผมตอนนี้ก็ได้ดีก็เพราะว่าโปรโมชั่นนะครับผม เออยกตัวอย่างเช่นตัวนี้เะยครับผมเติมไปสองร้อยรับไปสามเอ้ยเติมไปสามครับผมเติมสามร้อยได้รับสี่ร้อยไปฟรีฟรีเลย เออ มาดูว่าเกมนี้มันดียังไง และทำไมผมถึงมาเล่นนะฮะไปดูกันเลย โอเคมามีมาร้อยร้อยห้าสิบโอ้โหดันกันไปยาวๆเลยมา ออครับเป็นเรื่องเปล่าโอ้ยมาดีไหลไปดีไหลไปดี มังกรลงมาสิงโต โอ้โหเหมือนจะมาว่าเหมือนจะมาแต่ยังไม่มานะฮะคือเป็นสองพันแล้วผมสองพันหกไว้แล้ว โอ้โหเม็ดนี้ ยังไงนึกว่าจะเข้า นึกว่าจะเข้า แต่ก็ยังมาดีนะยังมาดีโลมาเม็ดสองโลมาเป็นเรื่องโลมาวันนี้โอ้สองพันเจ็ดร้อย เป็นไงผูทชม แตกแล้วดิ โอ้โหดาบลงมาไม้นี้ครับผมเหลือจะเชื่อ โอ้โหมายังไงครับผม โอ้โหเลิกเล่นได้เลยเนี่ยเลิกเล่นได้เลยเนี่ยแต่เรายังไปต่อครับผมไปต้องไปให้สุดนะครับผมไปไม่สุดแล้วจะไปทำไมไปสวยงามเจอกันหนึ่งไม่มาครับผมหลายไป หลายไปลูกพ่อหลายไปลูกพ่อมาอีกร้อยห้าสิบมาดีตอนนี้มาโอ้โห ลงเฉยเป็นสามร้อยไปเลยเป็ดสามร้อยไปเลยลงหรอโอเคพอเลิกดิครับผมเล่นไม่เลิกครับผมเดี๋ยวแม่งไม่เลิกไม่ได้ผมแต่ขนาดเนี้ยก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ผมเดี๋ยวจะมาเล่นเจมอะไรให้ดูอีกนั้น รอรับชมกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมขอจะจบจบจบจบจบทุยจบคบจบเพียงเท่านี้ครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ โหยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วย แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน แล้วก็กดถูกใจให้คอมเมนต์ให้กำลังใจอะไรกันด้วยเนาะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะเออ ก็ มันก็เข้าเรื่อยๆ นะครับผมถ้าเกิดเล่นไม่เลิกมันก็เข้าเรื่อยๆนะครับผมมาเดี๋ยวเราลองมาดูว่า 10 รอบฟรีเกมเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่ เออ ก็สำหรับคนที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมอย่าลืม อย่าลืมดูกันเปล่าๆมันจะไม่มีประโยชน์เพราะว่า คุณต้องกดไลค์กดแชร์นะผมเพื่อที่จะได้เข้าร่วมกลุ่มของเราแล้วก็มาร่วมเล่นเกมกับเรานะผมเรามีกลุ่มกิจกรรมแจกเครดิตฟรีมีกลุ่มกิจกรรมแจกเครดิตฟรีแลวนำเล่นโอ้โหโลมาไว้นี้สามพันโอ้โหสุดยอด มาไงครับผม โอ้โหสุดยอดจริงๆครับผมสุดยอดจริงๆครับผมหาเล่นได้ที่ไหนไม่ได้แล้วผมมาเล่นที่นี่ที่เดียวผมครับผม ลิงก์อยู่ด้านล่างนี้ครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนี้ปักหมดเอาไว้ให้ที่ด้านล่างคลิปนี้แล้ว สามารถเข้าเล่นได้ทุกคน เล่นได้ทุกระบบนะผม ต้องบอกเลยว่าของเราเล่นได้ทุกระบบนะผมเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เขาเรียกว่าอะไรครับผม ไม่มีอะไรที่เล่นไม่ได้ผมมันเล่นได้หมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรืออะไรแล้วแต่นะครับผม เล่นได้หมดบอลลงวอลเล็ตตอนนี้ รับหมด อืมที่สำคัญนะครับผม ไม่อั้นเลยนะผม สามารถเบิกสามารถ เล่นได้แบบไม่อั้นนะครับผม มีครบวงจรนะผมที่นี่มีครบวงจรโอ้โหมาดิครับ มาดิครับ มาดิครับ เออหนึ่งรอบสุดท้าย มาโอ้โหยังเหลือนะผม ยังเหลืออีกหนึ่งรอบนะผมรอบฟรีเราเฮ้ยมาดิอืเออเออ ดันกันไปยาวๆครับผม ก็ที่สำคัญนะครับผม เกมนี้นะผมเป็นเกมที่ว่าต้องเล่นตามช่วงเวลาของมันนะ เกมนี้จะเล่นตามช่วงเวลาของมันนะครับผม เวลาที่แนะนำเล่นก็คือ 13นาฬิกาถึง15นาฬิกาและเวลา 17นาฬิกาถึงเวลา 21นาฬิกาสีนาที เกมนี้จะลั่นรีมาครับผมโอเคครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครกดติดแจ้งเตือนด้วยเนาะใครชอบนะ แล้วก็ไม่แนะนำไม่ทำตามนะครับผม เจอใหม่ในวันหน้าวันนี้เราไปสวัสดีครับ